คือ Mavic Air รุ่นที่ 2 โดรนที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดจาก DJI นะครับเดี๋ยววันนี้จะพรีวิวแกะกล่องดูนะครับว่าใน DJI Mavic 2 Combo Set มีอะไรบ้างที่อยู่ในกล่อง แล้วก็เดี๋ยวจะมาพรีวิวให้ดูนะครับว่า รุ่นนี้มีการอัปเกรดยังไงที่น่าสนใจบ้าง เปรียบเทียบกับ Mavic Air รุ่นก่อนหน้านั้น หลังจากที่เราไม่ได้ค่อยเล่นโดนมาตั้งนานนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับ เดี๋ยวผมจะมาพรีวิวสั้นๆ ให้ได้ชมกันด้วย พร้อมนำภาพตัวอย่างแล้วก็วิดีโอตัวอย่างมาให้ชมกันครับ ติดตามชมกันได้เลยครับผมดีเจ i Mavic Air รุ่นที่2เพิ่งเปิดตัวไม่กี่วันที่ผ่านมา นะครับในกำหนดการของประเทศไทยนั้น จะวางขายในวันที่ 8 พฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้ การแบ่งขายจะออกเป็น 2 ประเภทนะครับเป็น Mavic Air รุ่นที่ 2 แบบซิงเกิลแล้วก็รุ่นคอมโบนะครับที่นำมาพรีวิวแกะกล่องวันนี้นะครับจะเป็นเซตคอมโบนะครับมาดูกันว่าในกล่องนั้นมีอะไร ด้านหน้าของกล่องนะครับก็จะบอกเลยว่าข้างในเนี้ยจะมีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นนะครับก็คือตัวกระเป๋าเป็นกระเป๋าอยู่ใบเดียวเลย แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนั้น จะเก็บอยู่ในกระเป๋าใบนี้เลยนะครับพอเราเปิดซิป กระเป๋าหลักออกมาแล้วนะครับ เราก็จะเห็น Mavic Air 2 อยู่ในนั้น แล้วก็จะมีรีโมทนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์กล่องชาร์จ นะครับอุปกรณ์ที่เป็นชุดชาร์จนะครับกล่องสีดำๆ แล้วก็ภายใต้กระเป๋านั้นครับจะมีอีกช่องหนึ่งครับเปิดออกมาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกสายเคเบิลแล้วก็สิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมมาให้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของ ND filter คุณสมบัติของเขาคือจะสามารถกรองแสงได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด 3 เบอร์นะครับมีรีโมทคอนโทรลแบบตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งการดีไซน์นั้นเป็นแบบใหม่เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะยังไงบ้างนะครับ นอกจากนั้นก็จะเป็นสาย RC ครับรีโมทคอนโทรจะมีด้วยกันอยู่ 3 เส้นนะครับจะแบ่งเป็น USB-C to Lightning USB-C to USB-C แล้วก็สุดท้ายก็คือ USB-C to Micro USB นะครับจะเอาไว้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อตัวรีโมทคอนโทรเข้ากับสมาร์ทโฟนนะครับ ในสำหรับอุปกรณ์การชาร์จนะครับจะมีอะแดปเตอร์ 1 ตัวนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้มันจะมีพอร์ตที่เราสามารถเชื่อมต่อกับชาร์จิ่งหับสำหรับการชาร์จนะครับแล้วก็ในอะแดปเตอร์ตรงนั้นจะมีพอร์ต USB A มาให้ด้วย เราสามารถที่จะใช้สำหรับการชาร์จรีโมทได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ต่อมาเป็นสาย AC power นะครับสำหรับเชื่อมต่อกับตัวอะแดปเตอร์ต่อไปครับจะเป็นชาร์จิ่งหับตัวหับตัวนี้เราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ทั้งหมด 3ก้อนนะครับส่วนวิธีการชาร์จนั้นตัวหับ จะทยอยชาร์จแบตทีละก้อนนะครับจะไม่ชาร์จพร้อมกันเลยทั้งหมด คือจะชาร์จแบตก้อนนึงให้เต็มก่อน หลังจากก้อนที่ 1 เต็มแล้วก็ค่อยมาก้อนที่ 2 ก้อนที่ 3 ประมาณนั้นครับจะแรนดอมกันไป นอกจากนี้ในเซตคอมโบจะมีแบตเตอรี่มาให้ทั้งหมด 3 ก้อนนะครับติดอยู่บนตัว DJI Mavic Air 1 ก้อน แล้วก็เป็นแบตเตอรี่เสริมอีก 2 ก้อนนะครับเซตต่อมาคือเป็นใบพัดของเครื่องโดรนมีให้ทั้งหมด 6 คู่นะครับ รวมกันเป็น 3 เซต เขาจะแบ่งออกเป็นเซต A กับเซต B นะครับ จะมีคอนเนคเตอร์ที่เป็นแบบนี้ครับสำหรับการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ของ DJI Mavic Air เพื่อที่จะแปลงแบตเตอรี่ในนั้น ให้กลายเป็น power bank นะครับ เราสามารถนำสาย USB A นะครับมาเสียบตรงนี้ แล้วนำไปชาร์จพวกสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆ ได้ อันนี้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อไปจะเป็นสาย USB สำหรับการชาร์จนะครับ จะเป็นหัว USB A มา USB C ที่จะเอาไว้ใช้ชาร์จรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับ คอนโทรลสติ๊กนะครับ มีสำรองมาให้ 1 คู่ ส่วนคู่แรกนะครับจะถูกติดตั้งอยู่ภายใต้รีโมทคอนโทรลนะครับ เราสามารถใช้ตัว นั้นก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดแตกหักเสียหายหรือว่าสูญหาย เราสามารถใช้ตัวที่สำรองมาให้ได้นะครับนอกจากนั้นครับก็จะเป็นคู่มือ Quick Start Guide นะครับว่าเราจะต้องติดตั้งใบพัดเข้าไปในตัวเครื่องยังไง แล้วก็เราจะต้องเช็คอะไรยังไงบ้าง นะครับก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราแกะออกจากกล่องมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยในคอมโบเซตตัวนี้นะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่ในโต๊ะนะครับเราสามารถยัดเข้าไปในกระเป๋าใบนี้ใบเดียวได้ ซึ่งค่อนข้างที่จะกระทัดรัด ถ้าใครมีกล้อง DSLR หรือว่ากล้อง m i r r o r l ์นะครับที่เอาไว้ถ่ายภาพนิ่ง แต่ว่าถ้าอยากได้ภาพมุมสูง เราพกโดนมาวิกแอร์ตัวที่ 2 ไปใส่เข้าไปในกระเป๋ากล้องได้เลยนะครับซึ่งดูไม่ใหญ่เทอะทะนะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆ สามารถฟิตเข้าไปในนี้ได้ทั้งหมดเลยผมว่าดีไซน์นี้ค่อนข้างที่จะดี หลังจากที่เราเห็นอุปกรณ์กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องจริงกันนะครับ ผมได้ติดตั้งใบพัดอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก่อนอื่นครับขอเทียบขนาดให้ดูกันก่อนนะครับว่า DJI Mavic Air รุ่นแรกเทียบกับ Air รุ่น 2 นั้นเป็นอย่างไรนะครับ ถ้าเราดูในลักษณะนี้ต้องบอกเลยว่าดีไซน์นั้นแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับ คือ Mavic Air รุ่นแรกนี่เปิดตัวนานแล้วนะสักพักใหญ่ ๆเลยนะครับ และหลังจากนั้นจะมี Mavic Mini ออกมา ซึ่ง Mavic Mini ตัวนั้นขนาดเล็กกว่า Mavic Air รุ่นที่1นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก แต่ว่าด้วยความที่ตัวโดรนนั้นขนาดเล็ก ก็จะมีความท้าทายในเรื่องของแบตเตอรี่ประมาณนั้นนะครับอย่างแรกเอาให้ดูกันก่อนว่ารุ่น 1 กับรุ่น 2 นั้น ดีไซน์แตกต่างกันอย่างไร มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่พอเรามาดูรูปลักษณ์นะครับต้องบอกว่า DJI Mavic Air รุ่นที่ 2 มันจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ DJI Mavic Pro Mavic Pro 2 ประมาณนี้นะครับ พวกขาใบพัดต่างๆนะครับ ถ้าเรากางออกมานะครับลักษณะการกางนั้นแบบเดียวกับ DJI Mavic Pro เลยนะครับ เป็นฟีลลิ่งเหมือนการเอา DJI Mavic Pro ทำให้ตัวเครื่องเล็กลง นี่เห็นไหมครับดีไซน์ของตัว Mavic Air รุ่นที่ 2 นั้นเหมือน Mavic Pro ย่อส่วนลงมานะครับนี่ครับพอลองเทียบขนาดเสร็จปุ๊บ Mavic Air 2 กับ Mavic Air 1 นะครับต่างกันอย่างชัดเจน ต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูสเปคเด่นๆ ที่มีอยู่ใน Mavic Air รุ่นที่ 2 กันบ้างนะครับว่าในซีรีส์นี้มีการอัปเกรดอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เริ่มกันที่ตัวกล้องนะครับ ตัวเซ็นเซอร์ของกล้องนะครับขนาดจะใหญ่ขึ้น ขนาดจะอยู่ที่ 0.5 นิ้วนะครับก็คือครึ่งนิ้ว ค่า f ของเลนส์จะอยู่ที่ 2.8 นะครับ ความละเอียดในการถ่ายภาพนิ่งสูงสุดจะอยู่ที่ 48 เมกะพิกเซลนะครับ การบันทึกวิดีโอนะครับความละเอียดสูงสุดที่สามารถบันทึกได้จะอยู่ที่ระดับ 4K แบบ 60 เฟรมเปอร์เซกนะครับ นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายแบบสโลโมชันได้ด้วยนะครับ ความละเอียด 1080p เฟรมเรทจะอยู่ที่ 120 ถึง 240 เฟรมเรทนะครับ ดังนั้นถ้าใครนำ Mavic Air รุ่นที่ 2 ไปทำการถ่ายวิดีโอต้องการที่แบบสโลโมชันความละเอียดนั้นจะยังอยู่ที่ในระดับ Full HD ซึ่งก็ต้องถือว่า Full HD นั้นก็อยู่ในระดับที่ดีแล้วนะครับ มีการอัปเกรดการถ่ายวิดีโอให้รองรับเป็นแบบ HDR ได้ด้วย ถ้าสมมติใครที่ชอบนำโดรนไปถ่ายภาพวิวนะครับไปถ่ายสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแบบเกี่ยวกับธรรมชาติ ที่ต้องได้รายละเอียดเยอะๆแล้วก็มีการถ่ายแบบพวกเรื่องแสงนะครับ การถ่ายวิดีโอที่รองรับระบบ HDR นะครับจะทำให้เราได้ รายละเอียดของวิดีโอนั้นดีขึ้นนะครับทั้งแสงเงาต่างๆนะครับจะทำได้ดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับในแอปที่ควบคุม Mavic Air 2ตัวนี้ มันจะมีฟังก์ชันการถ่ายภาพ Hyperlap ได้ด้วย Hyperlap ก็คือการถ่ายภาพวิดีโอ จากภาพนิ่งนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 8K เราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆ ให้แอปตัวนี้ถ่ายจากมุมไหนก็ได้ แบบสมมุติเราจะถ่ายตึกนึงแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายแบบมุมเดิมอยู่ตลอดเวลานะครับเราสามารถตั้งค่าให้ได้ว่าถ่ายตึกนี้ แต่ว่าเริ่มจากจุด A ไปจุด B พอเราตั้งค่าเสร็จปุ๊บ Mavic Air 2 ตัวนี้นะครับก็จะทำการถ่าย Hyperlapse ให้เราได้ด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่แบบเพิ่มเติมเข้ามา สำหรับการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับ ถ้าไม่พูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ก็คงไม่ได้ เพราะว่าแบตเตอรี่คือส่วนสำคัญเป็นปัจจัยหลักๆ ของโดรนเลยก็ว่าได้โดรนตัวนี้จะน่าเล่นหรือเปล่านะครับมาบิกแอร์รุ่นที่ 2 มาพร้อมแบตเตอรี่ ที่สามารถบินได้นานสูงสุดถึง 34 นาทีเลยนะครับ เดิมทีเราบินโดนเล็ก ๆ ใช่ไหมครับ เราจะรู้สึกว่า 10 นาทีผ่านไป อ้าว เริ่มละ บอกว่าเริ่มโลแบตละ โดยเฉพาะไอ้ DJI Spark ตัวเล็กอ่ะนั้นไม่ว่ากัน อันนั้นคือมัน มันเล็กมาก แต่ถ้าลองเทียบกับตัว DJI Mavic Air รุ่นที่ 1 เอง ระยะเวลาการบินจะอยู่ประมาณ 20 21 นาทีราวๆนั้นนะครับ แต่อันนี้คืออยู่ที่ 34 นาที เพิ่มขึ้นมา 10 กว่านาทีเลยนะครับ ในขนาดตัวเครื่องที่แบบใหญ่ขึ้นนิดนึง ถือว่าอยู่ได้นานมากๆ แล้วถ้าเทียบกับทางฝั่งของ DJI Mavic Pro นะครับทำได้ดีกว่าได้ซ้ำใน Mavic Air รุ่นนี้นะครับยิ่งถ้าเราซื้อคอมโบเซตตัวนี้มานะครับได้แบตเตอรี่มาทั้งหมด 3 ก้อน เราสามารถบินได้สูงสุดเลย 90นาที ชั่วโมงครึ่งนี้แบบเล่นจนเบื่อแล้วประมาณนั้น ในเรื่องของแบตนั้นทนมากๆนะฮะ มาดูในประสิทธิภาพของเรื่องการควบคุมกันบ้างครับ ผมขอพูดถึงเรื่องของรีโมทคอนโทรลเป็นอย่างแรกก่อน นี่คือรีโมทรุ่นใหม่ล่าสุดของ Mavic Air รุ่นที่2นะครับ แล้วก็ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นรีโมทของ Mavic Air รุ่นที่ 1 การดีไซน์มีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับ ของ Mavic Air 2 นั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น แล้วก็จะมาพร้อมระบบเสาอากาศแบบใหม่ ถ้าเป็นแบบเดิมๆ นะครับ เราจะเห็นรีโมทของไม่ว่าจะเป็น DJI Spark หรือว่า DJI ของเนี่ย Mavic Air รุ่นที่1เองนะครับ ดีไซน์จะเป็นในลักษณะนี้ เสาส่งสัญญาณนะครับ จะกางออกอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับ ที่หนีบสมาร์ทโฟนนะครับจะอยู่ด้านล่าง เราสามารถนำสมาร์ทโฟน มาติดตั้งเข้าไปในลักษณะนี้นะครับแต่จุดด้อยของรีโมทในลักษณะนี้ก็คือในเรื่องของเสาสัญญาณอย่างแรก และอันดับที่ 2 คือเวลาที่เราติดตั้งสมาร์ทโฟนเข้าไปและเวลาเราถือจับนานๆมือเราจะช้อนเข้าไปข้างในค่อนข้างลึกนะครับทำให้ถ้าใช้งานไปนานๆแล้วจะรู้สึกปวดมือแต่รีโมทรุ่นใหม่ของ Mavic Air รุ่นที่2นะครับ เสาอากาศตรงนั้นจะหายไปนะครับเขาจะดีไซน์มาแบบใหม่ ซึ่งเสาอากาศนั้นจะรวมกับที่หนีบให้เราดึงขึ้นมาในลักษณะนี้จะสามารถยืดออกได้ แล้วก็จะเป็นสปริงที่สามารถดึงกลับเข้าไป เราสามารถที่จะดึงออกมา ภายใต้ที่หนีบตรงนี้นะครับจะมีสายเคเบิลสำหรับการเชื่อมต่อจะเก็บเอาไว้ใต้นี้ได้เลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะนำสมาร์ทโฟนของเรานะครับติดตั้งเข้าไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็เสียบสายเชื่อมต่อของรีโมทเข้าไปอย่างนี้นะครับตัวเสาส่งสัญญาณครับจากเดิมที่จะต้องคอยพับ แล้วก็คอยหมุนในลักษณะนี้ใช่ไหมครับเขาจะใช้ ตัวเสาสัญญาณอยู่ข้างบนในลักษณะนี้เลย จะสามารถรับส่งสัญญาณ ระหว่างรีโมทคอนโทรลกับ Mavic Air รุ่นที่ 2 ได้ ต่อไปมาพูดถึงเรื่องของระบบการส่งสัญญาณบ้าง ใน Mavic Air รุ่นที่2นะครับพร้อมกับรีโมทตัวใหม่นี้ จะมาพร้อมระบบการเชื่อมต่อที่ชื่อว่า OcuSync ในเวอร์ชั่นที่2นะครับพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเป็นช่องทางที่จะทำให้รีโมทคุยกับโดนได้นะครับในเวอร์ชั่น 2 ตัวนี้การรับส่งสัญญาณระหว่าง รีโมทกับตัวโดรนนั้น สามารถทำระยะไกลสูงสุดได้ถึง 10 กิโลเมตรเลยนะครับลองบินมาวิกแอร์2ครั้งแรก อย่างแรกครับการเชื่อมต่อระหว่างรีโมทกับสมาร์ทโฟนง่ายมากนะครับเพียงเราติดตั้งสมาร์ทโฟนเข้าอย่างเงี้ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DJI Fly มาเสร็จสับเรียบร้อยใช่ไหมฮะแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปต่อสายที่เป็นสายรีโมทคอนโทรลแล้วหลังจากนั้นผมเปิดรีโมทแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดโดรนนะครับเพียงเท่านี้คือระบบซิงกกันหมดแล้วก็คือพร้อมใช้งานแล้วอะ่ะ ภาพทุกอย่างขึ้นอยู่บนมือถือ ตั้งแต่ผมแกะกล่องตัว Mavic Air 2 ออกมานะครับแล้วก็ประกอบร่างชาร์จแบตเช็ค แบตให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์นะครับในครั้งแรก แล้วหลังจากนั้นที่ถ้าเราลองใช้งานคือไวมากนะครับคือเราลด learning curve ตัวนี้ได้ learning curve หมายถึงระยะเวลาในการที่เราจะเรียนรู้การใช้งานกว่าที่เราจะใช้งานตัวนี้เป็นนะครับต้องบอกว่าแป๊บเดียวจริง ๆ สัญญาณภาพที่อยู่บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของผมนะฮะ ไม่หลุดหายเลยนะครับในระยะประมาณนี้แม้ว่าเราจะบินไปในลักษณะไหนก็ตาม ในโอกาสหน้า เดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะครับว่าบิน 1กิโลเมตร2 กิโลเมตรเนี่ยสำหรับมาวิกแอร์รุ่นที่ 2 จะรอดไหมเป็นยังไงนะครับ มันจะได้เพิ่มความสบายใจสำหรับคนเล่นโดรนจริงๆ Oculus Sync ที่มันดีขึ้นมานะครับก็จะดีในเรื่องของการรับส่งข้อมูลด้วยนะครับผมลองถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K เอาไว้ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดประมาณ 600เมกะไบต์จาก Mavic Air 2 ตัวนี้ลงมาที่สมาร์ทโฟน อัตราการดาวน์โหลดสูงสุดนะครับจะอยู่ประมาณ 3-4เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับโอนถ่ายรูปนะ รูปหนึ่งที่ถ่ายออกมานะครับขนาดไฟล์เล็กๆ จะอยู่ประมาณ 3 เมก4เมกสามารถคัดลอกประมาณ 1 วินาทีก็เสร็จแล้ว แต่ว่าไฟล์วิดีโอขนาด 600 เมกความเร็ว 3-4 เมกะไบต์ในการโอนถ่ายผ่านแบบนี้ ถือว่าเร็วเหมือนกันนะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับเวอร์ชันก่อนๆ เทียบเลยว่าถ้าสมมติว่าเราถ่ายวิดีโอนะการที่จะก๊อปปี้จากตัวโดนไดเรกตรงๆมาอย่างสมาร์ทโฟนเลยเนี่ย ต้องบอกว่ารอนานมากจนบางทีเรารู้สึกว่าไม่รอก็ได้แบบเปลืองแบตโดนเปล่าๆอ่ะ ประมาณนั้นนะครับ แต่ว่าใน DJI Mavic Air รุ่นที่ 2 การส่งข้อมูลถือว่าทำได้ดีมากนะครับเราถ่ายรูปเสร็จปุ๊บอ่ะโอนถ่ายลงมากดดาวน์โหลดอ่ะลงเสร็จแล้วประมาณนี้เราสามารถที่จะแบบนำไปแต่งนำไปแชร์อะไรต่าง ๆ ได้เพิ่มเติมเลยนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลย Mavic Air รุ่นที่ 2 นะครับ มีขายอยู่ 2 รูปแบบเซตหนึ่งจะเป็น Mavic Air แบบซิงเกิลราคาจะอยู่ที่ 25,900 บาท ส่วนคอมโบเซตตัวนี้นะครับราคาจะแพงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแต่ว่าได้ทุกอย่างที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 34,900 บาท ส่วนต่างเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือประมาณ 9,000 บาท เราก็จะได้แบตเตอรี่เพิ่มเติมอีก 2 ก้อนมีชาร์จิ่งหับ มีกระเป๋าให้ด้วยนะครับมีทุกอย่างที่เห็นอยู่ในนี้ค่อนข้างที่จะครบเซตเลยทีเดียว ต้องบอกว่า DJI Mavic Air รุ่นที่ 2 เป็นการอัปเกรดฉีกจาก Mavic Air รุ่นที่1 อย่างชัดเจน จนทำให้ณนะตอนนี้เราเห็นรายการผลิตโดรนของ DJI นั้น รูปแบบรูปทรงจะมีความคล้ายคลึงกันหมดละแล้วก็สิ่งที่เราเห็นรุ่นใหม่ล่าสุด นั่นก็คือในเรื่องรีโมทคอนโทรลรูปแบบใหม่นะครับถ้าใครสนใจแล้วก็อยากได้ ผมแนบลิงก์นะครับสำหรับการพรีออเดอร์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้าน DJI 13 Store นะครับผมได้แนบลิงก์ของร้าน DJI 13 Store ไว้ให้ดูเช่นกันนะครับต้องบอกว่า DJI Mavic Air รุ่นที่ 2 จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุณควรจะต้องลองหาข้อมูล แล้วก็ลองเล่นกันก่อนนะครับ รับรองว่าเล็กๆแบบนี้แต่สเปคนี่เทพจริง ๆ นะครับผมต้องไป้มดขอตัวลาไปก่อนครับ ไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Let's go